เห็นไหมคะ แค่ขั้นตอนง่ายๆ เราก็สามารถสร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นในห้องเรียน เป็นการประยุกต์ใช้เกมเพื่อการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนการสอนของเด็กไปในตัว เด็กจะรู้สึกสนุกไปกับเสียงดนตรี และตื่นเต้นกับเวลาที่กำหนด รวมถึงสนุกกับการได้ลุ้นพร้อมกันว่า ใครตอบถูก และการจัดอันดับคะแนน ใครติดโผบ้าง จากประสบการณ์ที่เคยใช้งานโปรแกรม Kahoot ดิฉันพบว่านักเรียนชอบมาก ขณะเดียวกันก็ได้ความรู้ติดตัวไปด้วย จากบทเรียนที่ผ่านมาเราได้ทดลองเล่นเกม Kahoot กันไปแล้ว ซึ่งเมื่อเราเล่นเสร็จ เราก็สามารถดูรายงานผลได้ทันที เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ซึ่งเป็นการดูรายงานแบบสรุป ส่วนการดูรายงานของผู้ตั้งคำถาม หรือผู้สอนในรายละเอียดนั้น สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้โดยล็อกอินเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกเมนู Report ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลการทดสอบย้อนหลังได้ทำโดยคลิกตรงสัญญลักษณ์ จุดเรียงกัน 3 จุด ด้านขวาสุดของแบบทดสอบ เป็นการจัดการผลการทดสอบ จะแสดงเมนูให้เลือกดังนี้ ดาวน์โหลด Report a ด XLSX เป็นการบันทึกไฟล์ในรูปแบบโปรแกรม Microsoft Excel View Advanced Report เป็นการดูรายงานขั้นสูงขึ้น หากต้องการดูจะต้องอัปเกรดและต้องจ่ายเงิน Save to Google Drive เป็นการบันทึกไฟล์ลงใน Google Drive และ Play Again เป็นการเริ่มทดสอบใหม่ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ได้ลองทำตามกันแล้วใช่ไหมคะ ไม่ยากเลย อย่าลืมไปฝึกฝนให้คล่องนะคะ โปรแกรม Kahoot สามารถให้ผู้ตอบแบบทดสอบทำเป็นการบ้านในช่วงเวลาที่กำหนดก็ได้นะคะ แต่จะต้องทำผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเท่านั้น รายละเอียดการมอบหมายดังนี้ ผู้สอน ล็อกอินเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกเมนู Kahoot จากนั้นเลือกแบบทดสอบที่ต้องการ แล้วคลิก Challenge โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Create Homework Challenge ให้ระบุ วันที่ และเวลาสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ จากนั้นคลิก Create ระบบจะสร้างรหัสการบ้าน หรือ challenge pin ให้ผู้สอนจดบันทึก challenge pin หรือทำสำเนา challenge pin โดยคลิก copy หรือทำสำเนา challenge link โดยคลิก copy คลิกดัน จะเป็นการเสร็จสิ้นการสร้าง challenge pin แล้วผู้สอนแจ้ง challenge pin หรือ challenge link ให้นักเรียนทราบ ในการทำการบ้านด้วย Challenge Pin หรือ Challenge Link ของนักเรียนจะต้องใช้งานด้วยสมาร์ทโฟนเท่านั้น ทำโดย เปิดโปรแกรม Kahoot คลิก Enter Pin ให้ระบุรหัส Challenge Pin โปรแกรมจะแจ้งว่า ใครเป็นผู้มอบหมายงานให้ทำ นักเรียนตอบคำถามจนครบ ถือว่าทำการบ้านเสร็จสิ้น เป็นอย่างไรกันบ้างคะ โปรแกรม Kahoot ใช้งานไม่ยากเลย แถมยังเพิ่มความสนุกสนานให้เกิดขึ้นในห้องเรียน พร้อมกับการเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย ลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะคะ สวัสดีค่ะ